พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนสวทชวิทย์สัญจร ครั้งที่สองรุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน การนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาคอีสาน จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ครับ ซึ่งจะให้ได้ผลจริงนั้น ก็จะต้องมีการเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอ จังหวัด และภูมิภาคให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับ สวทช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สวทช วิทย์สัญจรครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเผยแพร่ผ ลงานวิจัยของสวทช และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการ SME และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยี และเชิงสาธารณประโยชน์ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำเสนอในงานนี้เป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเพิ่มคุณภาพผ้าทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมเอนไซม์ n ิ s มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช025648000